สำหรับกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เราต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะคะเพราะว่าศัพท์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยบางองค์การก็จะเรียกคำว่าคนหรือแมนหรือเรียกว่ามนุษย์ human หรือบุคลากรหรือ personnel นะคะ ซึ่งในทางบริหารจัดการเนี่ยก็หมายถึงผู้ปฏิบัติงานนะคะ ในหน้าที่ที่มีความสำคัญนะคะ เราเช่นเราแบ่งตำแหน่งงานต่างๆนะคะ ก็ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่สำคัญต่อองค์การนะคะ ซึ่งพองานในองค์การเนี่ยสำเร็จสังคมเราก็จะได้ผลงานนะคะรวมถึงการพัฒนาในระดับของประเทศชาติด้วยนะคะกรอบแนวคิดสำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ใน 2 ประเด็นนะคะ ก็คือกรอบการบริหารงานและกรอบการบริหารคนที่ที่มีความเชื่อมโยง แล้วก็เกี่ยวข้องกันค่ะสำหรับในเรื่องของการบริหารงานมันก็จะมีคีย์เวิร์ดนะคะคีย์เวิร์ดที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารและการจัดการ ซึ่งมันจะคำจะคล้าย ๆกันนะคะ แต่มีความหมายแตกต่างกัน เรามาดูก่อนนะคะว่าในเรื่องของการบริหารงานเนี่ยมันหมายถึงกระบวนการดำเนินงาน นะคะเพื่อใช้ประโยชน์นะคะจากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใครเป็นผู้ใช้โดยบุคลากรนะคะทำงานนะคะก็ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลงานสำเร็จนะคะภายใต้บริบทของสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับความแตกต่างของการบริหารและการจัดการเนี่ยเรามาทำความเข้าใจก่อนนะคะว่ามันหมายถึงอะไร มันหมายถึงออันดับแรกนะคะก็คือการบริหาร การบริหารเนี่ยถ้าเรามองก็จะเป็นการสั่งการนะคะจากระดับบนสู่ระดับล่าง เพราะฉะนั้นในเรื่องของการบริหารเนี่ยจะเป็นการนำนโยบายที่สำคัญไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเราจะได้ยินนะคะได้ใช้กันในการบริหารงานภาครัฐนะคะอันนี้ก็ใช้สำหรับหน่วยงานราชการสำหรับการจัดการนะคะหรือ management นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการนำ นโยบายเนี่ยขับเคลื่อนนะคะในการปฏิบัติทำให้งานสำเร็จ เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะใช้ในภาคธุรกิจ ก่อนจะถึงภาพสไลด์ต่อไปเนี่ยเรามาคุยก่อนนะคะว่าในศัพท์ของคำว่าองค์การกับองค์กรนะคะเพราะเดี๋ยวถ้าได้ยินอาจารย์พูดเนี่ยจะสับสนว่า ทำไมบางช่วงอาจารย์พูดคำว่าองค์การ บางช่วงอาจารย์พูดคำว่าองค์กรนะคะมาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะคำว่า organization เนี่ยมันหมายถึงองค์การนะคะแต่ในส่วนขององค์กรเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เราใช้คำว่าออแกนออแกนก็คือหน่วยหน่วยย่อยๆ ที่ทำหน้าที่ปฏิบัติ ซึ่งในหน่วยย่อยๆเนี่ยในภาพใหญ่ก็คือตัวองค์การอย่างเช่นยกตัวอย่างคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยอันนี้เป็นองค์กร แต่ ตัวมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเป็นองค์การก็จะใช้คำว่า organization นะคะเราก็จะได้ทำความเข้าใจคีย์เวิร์ดตรงนี้นะคะให้เข้าใจกันค่ะสำหรับในเรื่องของภาพนะคะค่ะสำหรับในส่วนของอกรอบแนวคิด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งถ้าเราได้ทบทวนมาแล้วเนี่ยจากเอกสารการสอนของอาจารย์เนี่ยเขาจะเห็นว่า สามารถที่จะสรุปได้ 4 ประเด็น ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการไม่ว่าจากของไทยและต่างประเทศเนี่ยก็จะสรุปได้ตรงกันว่า ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจะมองให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานในองค์การนะคะซึ่งกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วย 4 ประเด็น ประเด็นแรกก็คือการสรรหา การสรรหานี่ก็คือจะต้องสรรหาคัดเลือก นะคะรวมถึงการทดสอบต่างๆ เพื่อจะได้คนดีคนเก่งเข้ามาทำงานให้กับองค์การนะคะเมื่อคนดีคนเก่งเข้ามาทำงานแล้วก็จะสู่กระบวนการที่ 2 ก็คือการพัฒนา เราก็จะรู้แล้วว่า ขณะที่เขาทำงานไปเนี่ยตัวสมรรถนะตัวคอมเพนซีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวความรู้นะคะตัวทักษะตัวคุณลักษณะอะไรบ้างนะคะที่ ต้องพัฒนาเพื่อจะให้ทำให้งานสำเร็จขึ้น เพราะฉะนั้นในส่วนขององค์การเนี่ย ก็จะต้องมีระบบของการพัฒนาบุคลากร ในส่วนของที่3พอเราได้คนเก่งคนดีคนเก่งเข้ามาทำงาน พัฒนาเขาให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องบำรุงรักษาขั้นตอนนี้สำคัญมาก ถ้าองค์การเนี่ย ไม่บำรุงรักษาเขาก็จะต้องลาออกไปนะคะเราก็สูญเสียคนดีคนเก่งไปเพราะฉะนั้น ในส่วนขององค์การเนี่ยก็จะมีระบบในเรื่องของการจูงใจ ที่จะให้คนดีคนเก่งทำงานนะคะส่วนในขั้นตอนสุดท้ายก็คือการใช้ประโยชน์หรือ utilization นะคะในเรื่องของการใช้ประโยชน์เนี่ยคือจะต้องประเมินผลงาน เวลาทำงานจะต้องมอบหมายงานให้พนักงงานทำนะคะ แล้วเราก็จะต้องประเมินผลวัดผลจากผลสำเร็จของงานนะคะ เพราะฉะนั้นการใช้ประโยชน์เนี่ยองค์การจะต้องมองภาพ ที่จะทำให้องค์การเนี่ยเกิดการขับเคลื่อนสู่การพัฒนารวมถึงความยั่งยืนขององค์การต่อไปค่ะอาจารย์ขอสรุปนะคะว่าในส่วนของทฤษฎีนะคะทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิดเบื้องต้นเนี่ยจะมี2ทฤษฎีนะคะก็คือทฤษฎีระบบกับทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ นะคะ อันนี้มาดูภาพใหญ่ก่อนนะคะ มาดูภาพใหญ่ก่อน เพราะฉะนั้นองค์การจะต้องดูอะไรบ้าง จะต้องดูบริบทของสิ่งแวดล้อมนะคะ ถ้าเราเคยได้ยินภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า PEST หรือเรียกว่า Pest Analysis คือการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกนะคะ P ก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ politics นโยบายนะคะ E ก็คือตัวในเรื่องของ economic หรือเศรษฐกิจ ที่มีผลกระทบกับองค์การนะคะ ส่วน S ก็คือตัวโซเชียลหรือสังคมนะคะ ในบริบทของสังคมตอนนี้สถานการณ์นะคะ ความคาดหวังของสังคมเป็นยังไงนะคะรวมถึงในเรื่องของตัวเทคโนโลยี เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยภายนอกที่องค์การจะต้องตระหนักถึง นั้นตัวทฤษฎีระบบ ถ้าเราได้เคยเรียนมาแล้วบ้างเนี่ยนะคะ ก็จะได้กล่าวโดยสรุปนะคะก็จะเป็น ปัจจัยนำเข้ากระบวนการแล้วก็ตัวผลลัพธ์ ที่เราเรียกว่า input process output นะคะแล้วก็อาจจะมีกระบวนการสะท้อนกลับหรือ feedback นะคะนั้นในปัจจัยนำเข้าเนี่ยในส่วนของทฤษฎีระบบเนี่ยก็จะต้องมาดูเรื่องของวิสัยทัศน์พันธกิจ องค์การจะต้องตั้งหรือกำหนดวิสัยวิสัยทัศน์พันธกิจขององค์การว่า มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางไหน มีภารกิจ มีกรอบประเด็นที่จะดำเนินงานอะไรบ้างค่ะ ในส่วนของตัวสักเจอร์หรือโครงสร้างขององค์การรวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยก็คือกระบวนการที่จะขับเคลื่อนให้งานสำเร็จ เพราะฉะนั้นองค์การก็จะต้องมากำหนดเป้าหมายนะคะแล้วก็สู่การนำไปใช้นะคะแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่ในเรื่องของการประเมินผล ผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้จะต้องมองให้เชื่อมกับตัวทรัพยากรมนุษย์ หรือทรัพยากรบุคคลนะคะนั้นทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ตรงนี้ที่ตามรูปเนี่ยจะเห็นว่ามันเชื่อม เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานนะคะหรือบุคลากรทำงานเนี่ยจะมองแค่ทฤษฎีระบบอย่างเดียวไม่ได้ เพราะฉะนั้นคนมีสภาวะในเรื่องของตัวจิตใจ เราจะจูงใจให้เขาทำงานให้เกิดความสำเร็จยังไงมันจะต้อง มองไปถึงสภาพจิตใจของเขา ความความคาดหวังของเขา ความพึงพอใจของเขา เพราะฉะนั้นทฤษฎีของมนุษยสัมพันธ์เนี่ยจะต้องสอดคล้องไปกับระบบด้วยอย่างเป็นเนื้อเดียวกันนั้นในบทที่ 4 เดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของตัวมนุษยสัมพันธ์ให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งอันนี้อาจารย์ขอเกริ่นในในภาพรวมไว้ก่อน